เป็นคนบ้านโพน้อยโพศรีสวัสดิ์ก็ได้บรรพชาตั้งแต่ปี 2525 แล้วก็อุปสมบทเมื่อปี 2532 ที่กรุงเทพมหานครตอนที่ไปเรียนพุทธศาสตร์บัณฑิตที่มหาจุฬาที่วัดมหาธาตุอันนั้นก็อยู่ที่วัดมอญชิีเสร็จแล้วก็เมื่อปี 2536 ก็ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจก็คือไปฝึกสอนอยู่ที่ สุขโขทัยในช่วงนั้นก็กลับมาที่บ้านร่วมกับพระอาจารย์มหาบุษสายปัญญาวชิโรเพื่อที่จะวางศิลาฤกษ์ในการสร้างโบสถ์เมื่อวันที่ 7 เมษายนก็เดินทางกลับมาที่วัดโพธิกรามมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ แล้วก็เริ่มงานพัฒนาเริ่มมาเราใช้ความรู้ที่เรามีอยู่เข้าไปสอนอวิชาพระพุทธศาสนากับทางโรงเรียน โรงเรียนพลสูงประชาสันโรงเรียนบ้านโพน้อย โดยไม่ได้คิดค่าชั่วโมง แต่ว่าให้ครูเขารับส่งแล้วก็เลี้ยงเพนนั่นก็คือการทำงานพัฒนาเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมเช่นวันเด็กอะไรต่างก็มาจัดไว้ที่มาจัดงานที่วัดนะครับเพราะว่าจะทำให้รวมชาวบ้านและก็ทางวัดได้ช่วยภาระเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและก็คณะครูที่โรงเรียนด้วย นั่นคือจุดเริ่มแรกในการพัฒนาโดยเริ่มจากการศึกษาเป็นต้น ทำงานที่นี่จะใช้การทำงานไปเรื่อยๆก็คือดูดูตามสภาพชุมชนก็ยังขาดพระในการเป็นผู้นำแล้วก็ผู้ที่พานำพาปฏิบัตินะครับเราก็ใช้วิธีการก็คือเอาเรื่องของฮีบ12ก็คือบุญประเพณีนี้เป็นตัวตั้งเสร็จแล้วก็กิจกรรมตามตามฮีบ12แล้วก็เสริมกิจกรรมที่เราคิดว่ามันได้ประโยชน์กับชุมชนกับสังคม อย่างเช่นการจัดกิจกรรมบุญ กุ้มข้าวใหญ่หรือบุญคุณลาน ซึ่งเป็นประเพณีบุญเดือนเดือนเดือนยี่เนี่ยแล้วก็จัดร่วมกับงานวันเด็กวันเด็กไปด้วยครับก็ก็เป็นการทำงานในรูปแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือของในชุมชนไม่ใช่ว่าพระเราจะ ในวัดหลังจากที่มาอยู่ที่บ้านก็ตั้งเป็นศูนย์การเรียน เรียกว่าสกร เมื่อปี 2538 ตอนนั้นก็มีเรียนพิมพ์ดีดมีจัดตัดเย็บเสื้อผ้าครับก็อาศัยความรู้เดิมที่เราเคยมีอยู่เคยเรียนพิมพ์ดีดเคยอะไรมาก็อยากให้ชุมชนได้มีความรู้ จากนั้นมาก็ทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้คนมาเรียนเรื่องของพิมพ์ดีดก่อนเบื้องต้นนะครับ แล้วก็ปี 42 มาก็ขยายเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ แล้วก็ปี 43 ก็เป็นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนะครับ แล้วก็ขยายมาเรื่อยจนถึงเรื่องของปี 2548 ตอนนี้ก็มาเป็นสถาบันการเงินชุมชนจากปี 45 ซึ่งเป็นเรื่องของกองทุนหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้าน ก็ให้มาตั้งที่วัด แล้วก็มารวมกันทำที่วัดเมื่อมีความเข้มแข็งมากขึ้นก็ จัดตั้งเป็นสถาบันการเงิน โดยมีทางทกศบ้างทางพอชอบ้างทางหน่วยงานราชการบ้างเข้ามาคอยให้คำแนะนำ แล้วก็ให้คำปรึกษา แล้วก็ให้ชาวบ้านได้กระทำเอง จากนั้นก็ขยายมาจนถึงร้านค้าชุมชน ซึ่งเป็นร้านค้าสกรที่ใช้ชื่อว่าร้านเซาเซนนะครับอันนั้นก็ต่อต่อเนื่องมาจากเรื่องของสถาบัน เมื่อมีสถาบัน ได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์วิเชียนสาสโกเรื่องที่เกษตรวิสัย จากที่เรามีศูนย์การเรียนที่มีพิมพ์ดีด มีคอมพิวเตอร์ก็ขยับมาเป็นศูนย์การเรียนรู้สิทธิชุมชน เมื่อปี 2551 นะครับ โดยการแนะนำของพระอาจารย์วิเชียน ซึ่งท่านได้ได้เห็นว่าน่าจะต่อยอดตรงนี้ได้ จากนั้นมาก็จะมีเรื่องของอสสมช ก็คือ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ไว้สำหรับตรวจคัดกรองเบาหวานความดันแรงต่างของชาวบ้านเป็นเป็นสถานที่ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในการเข้ามาอบรมมาประชุมมาอะไรต่างก็สามารถใช้ใช้บริการที่นี่ได้ แล้วก็ชาวบ้านชุมชนเมื่อมีเจ็บป่วย หรือเบื้องต้นอะไรต่างๆ ก็มีบาดแผลมีอะไรต่าง ๆ เบื้องต้นก็สามารถมามารับยาแล้วก็มาใช้บริการที่นี่ได้ แล้วก็มีอสมอมาอยู่ประจำ จากนั้นก็จากศูนย์การเรียนเรียนตั้งแต่ 2538 ของกศน ก็มาเป็นศูนย์กศน ตำบล เรียกว่ากศน ตำบลก็มีครูอยู่ประจำที่นั่นสองท่านด้วยกัน ที่เห็นเสาที่นี่ก็จะมีการเรียนของนักศึกษามหาลัยชีวิต เรียนในเรื่องของระดับอุดมศึกษาก็คือปริญญาตรี แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชครับ ซึ่งเป็นที่รวบรวมประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชพระอัจฉริยภาพ และก็เรื่องของข้อมูลชุมชน เช่น ในเรื่องของทุ่งกุลาเรื่องข้อหอมเรื่องของหมอสูตรขวัญเรื่องของพิพิธภัณฑ์ชุมชนพื้นบ้านเนี่ยครับก็จะเป็นการเก็บรวบรวมในโอกาสต่อไป จุดเด่นก็น่าจะเป็นเรื่องของแหล่งเรียนรู้ ครับแหล่งเรียนรู้ว่า คือเข้ามาแล้วก็สามารถให้ให้ให้บริการชุมชนได้ทุกเรื่องตั้งแต่ต้องการศึกษาก็สามารถเข้าไปศูนย์เด็กได้ หรือคนที่พลาดโอกาสในระบบก็สามารถมาเรียนกศนได้ปีนึงมีคนมาศึกษาดูงานเยอะก็ติดเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ ประมาณไม่ต่ำกว่า 20 คณะได้ แล้วก็ถ้าเป็นรายบุคคลก็เยอะแล้วก็พวกที่เข้ามาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนี่ก็เข้ามาด้วยครับหน่วยงานที่ที่ทำที่ทำงานร่วมกันในส่วนมากทางทางวัดเราจะจะทำงานโดยเอาชุมชนเป็นตัวตั้งครับ โดยโดยไม่ได้ไปยึดติดอยู่ที่หน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยเป็นหลัก นี่คือส่วนที่ทำได้อย่างอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องก็คือ เอาความต้องการของชุมชนแล้วก็เขาเรียกว่าทุนทางที่เรามีอยู่เนี่ยมาทำงานทำงานที่นี่ก็ใช้ว่าทัทมาโนปิโยโหติก็คือผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก แล้วก็มีปณิธานหรือสโลแกนของศูนย์ของวัดก็คือ บริการด้วยใจทำงานด้วยศรัทธาบริการด้วยใจก็คือเราทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องมีใจรักด้วยที่จะทำแล้วก็งานก็จะออกมาด้วยดีก็คือบุคคลที่เข้ามาที่วัด มาทำบุญมาบำเพ็ญกุศลมา ร่วมกิจกรรมมาอะไรต่าง ๆ นี่ก็คือทํำยังไงก็ได้ ให้ให้เราได้บริการเขาด้วยใจ เมื่อเราให้ด้วยใจแล้วคนที่ที่มารับก็จะเกิดความสุข เราก็มีความสุขด้วย บริการบริการด้วยใจทำงานด้วยศรัทธาก็คือศรัทธาที่เรามีอยู่ต่อพระพุทธศาสนาต่อชุมชนที่จะทำให้ชุมชนนั้นปลอดในเรื่องของอบายมุกเรื่องของอะไรต่างๆนี้เราก็ต้องทำด้วยใจด้วยความศรัทธาที่มีอยู่การตรวจอบายมุขนี่ก็แสดงว่าเป็นเรื่องของการทำงานเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงครับ เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของเหล้าเรื่องบุหรี่เรื่องอะไรต่างๆ ก็คือที่นี่จะทำ จะทำต่อเนื่องก็คือไม่ไม่ได้ทำเฉพาะว่ามีโครงการมาแล้วเราค่อยทำ แต่ว่าเราเราพยายามเอาวิถีชีวิตเนี่ยมาปรับเปลี่ยน เช่นมีงานบุญประเพณี เช่น งานบวชงานโศกงานอะไรต่างๆนี้เราก็ค่อย ๆแทรกเข้าไปว่า งานคือเจ้าภาพมาปรึกษาพระเราก็บอกว่างานนี้ขอไม่มีเล่าได้ไหมอะไร หรือถามเจ้าภาพบอกถามเจ้าภาพก่อนว่ามีเล่าไหม มีกิจกรรมยังไงบ้าง เขาก็สามารถที่จะบอกวิธีการในการทำบุญให้กับเราได้ทราบเบื้องต้น แล้วก็ค่อยให้คำแนะนำไป ก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไข นอกจากนั้นก็มีการประชุมคณะสงฆ์ในส่วนของอำเภอเพื่อดีหน่อยว่าเราทำงานในสายปกครองด้วย ก็คุยกับในส่วนตำบลต่างๆ ทางวัดต่างๆ ทางวัดต่างๆ ชุมชนต่างๆ ก็ก็เกิดความดีใจว่าเออเราสามารถนำหลักการนี้ไปใช้ได้